แต่เราไปกันดีกว่า เฮ้ยมาไหม มาไหม มาแล้วนะท่านผู้ชมนะ ฟรีเกมเบ็ดหนึ่งร้อยบาทกับอีกแปดหมุนฟรีนะฮะ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 ขออนุญาตปรับเบ็ดไปที่สามด่ายกันเลยนะฮะท่านผู้ชมนะสิบหมุนไปลุยกันเลยดีกว่าไปมาเทอร์โบไปเลยอ่าโหมาถึงไม่มาเลยนะเออมาสักทีนึงนะถือว่าร้างหน้าร้างตากันไปก่อนนะท่านผู้ชมนะไปเพิ่มเบ็ดขออีกห้าอ่าขออีกสิบทีนะเบ็ดห้าขออีกสิบทีนะท่านผู้ชมนะเอ้ยมันไม่มาจริง ๆ เหรอเนี่ยเออ โอ้โหไม่มาเลยนะครับผู้ชม ไปอีกสิบที ไป เอ้ย ใจคอจะไม่มาจริงๆเหรอเออไปครับ เคช็อตนี้ยังไง อ่าก้าวลงมาต่อสิบมาไหมสิบแถวแรก อ่าสิบแถวแรกก็มาต่อนะฮะท่านผู้ชมนะ แคเงินรางวัลช็อตนี้ได้ 25 บาทนะท่านผู้ชมนะเราหมดด้วยไปต่อสิครับเบ็ด 5 บาท อ่าฟีเจอร์เข้ามาดอกนี้ยังไงวาย เป็นลูกปืนนะฮะท่านผู้ชม นี้หมด 4 ตัวนะช็อตนี้ด้านหน้ากระดาน25 บาทแล้วยังมีอีก 2 ตัวมาอีก เป็น 49 บาทอีก 2 ตัว 11 บาทนะฮะท่านผู้ชมอ่ายังมีเพิ่มมาอีกตัวนึงแต่ไม่มีตัวเชื่อมนะฮะ โอเคเงินรางวัลก้อนโตช็อตนี้ 128บาทนะฮะท่านผู้ชมนะ เอา้ามาอีกต่อเนื่องนะฮะท่านผู้ชม ฟีเจอร์ดอกนี้เป็นรูปเอ่อปฐมพยาบาลนะฮะเออมามามามาเออ มีไหมไม่มีแล้วฮะเออสองช็อตติดติดเลยนะท่านผู้ชมนะ เงินรางวัลก้อนโตช็อตนี้เป็นหนึ่งร้อยสองบาทเออเออต้องนี้หน่อย เอาโโหมาติดอีกแล้วนะท่านผู้ชมตัวนี้ตัวแพงเลยนะฮะรูปผู้หญิงเนยฮะ มาช็อตนี้เต็มหน้ากระดาน43 บาท แล้วยังมีเพิ่มมาอีก2ตัว เต็มหน้ากระดานอีกช็อตนี้57 บาท แล้วยังมีต่อนะฮะ มีต่อยไหม ลงมาอีกไหมไม่ลงมาแล้วช็อตนี้เงินรางวัลก้อนโต 135 บาทนะฮะท่านผู้ชมนะโคตรมา โคตรมามามาท้ายๆ นะฮะท่านผู้ชม เออ ไปครับ เฮ้ย เพิ่มเบ็ดดีกว่านะฮะ อย่าไปรอให้เสียเวลานะ อย่าไปจมอยู่ที่เดิมนะ เราต้องเพิ่มไป โอเค ไปอีกสิบทีนะฮะท่านผู้ชม โอ้โหโอ้โหว้าวจัดนะว้าวจัดนะ ่ะผมขอเบ็ดเจ็ดบาทบ้างขอเบ็ดเจ็ดบาทบ้างนะฮะทกคนไปครับอีกสิบที เฮ้ย โอ้โหมาสักทีฟีเจอร์เข้ามาดอกนี้เป็นรูปปฐมพยาบาลแต่ไม่มีอะไรเลยอเฮ้ยเกินไปหมันเคี้ยวแล้วฮะ ท่านผู้ชมหมันเคี้ยวแล้วนะ ไปเบ็ดสิบบาทเลยข้ามไปเลย เด็นสิบบาทสิบหมุนไปครับ เฮ้ย จังหวะไม่มาก็ไม่มาจริงนะฮะท่านผู้ชมแต่ช็อตนี้ ฟีเจอร์เข้ามาวายไปลูกตัวปืนนะฮะ มีเชื่อมมาอีกตัวหนึ่งลงมาอีกตัวหนึ่งนะฮะแต่ไม่มีตัวเชื่อมนะเออช็อตนี้จะเป็นบาทแล้วเอ้ยกดผิดนะฮะ ไปสามสิบทีเลยช็อตนี้ อ่ามาถึงฟีเจอร์มาเลยนะ เป็นลูกผู้หญิงยังไง ยังไงมาอีกตัวหนึ่งมีตัวเชื่อมไหมมีนะฮะ มีอีกตัวหนึ่งอ่ะ คูณสี่เข้าไปแล้วช็อตนี้ ไปครับ ไม่ค่อยไหลลื่นเลยนะ ไปครับอ่า ไม่ค่อยไหลเลยนะทุกชม แต่ก็ยังได้อยู่ ยังได้อยู่นะฮะ เออ เออมาแล้วฟีเจอร์ ฟีเจอร์ปฐมพยาบาล เออ มามามา มีตัวหนึ่งนะ ไหลไหม ไหลไป ลุยไป ไหลปุย ลุยไป มาอีกตัวหนึ่งยังไง ยังมีต่อนะฮะแล้วยังมีมาต่ออีกมีอีกไหมอ้าวช็อตนี้ยังไง เงินรางวัลก้อนโตสี่บาทนะฮะท่านผู้ชมนะโคตรสวยช็อตนี้เฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะฮะมันมาอีกแล้วนะฮะ โห แล้วช็อตนี้เต็มหน้ากระดานหนึ่งร้อยสิบสามสี่สิบหกบาท โอ้โหลิ้นพันไม่ร้อยสี่สี่โอ้โห ช็อตนี้สามร้อยเก้าบาทนะฮะท่านผู้ชมนะ เออโคตรเอาโคตรเอาเงินรางวัลก็เก้าร้อยบาทแล้วนะ ไปเพิ่มเบ็ดเพิ่มเบ็ดเพิ่มเบ็ดกันดีกว่า ขอไปที่เบ็ดสามสิบบ้างนะฮะท่านผู้ชม สามสิบนะ ขอยี่ขอทิปนี้ก่อนเลย ไป ครับ เฮ้ย ถามจริง ถามจริง ถามจริง ไม่ยอม ครับไปอีกสิบที ไปโอ้โหมัน เอามาสักที นึง ช็อต นี้ตัวแพง ด้วย นะฮะ อ่า มาอีกตัวหนึ่งหนึ่งร้อยห้าบาทแล้วมาอีกตัวหนึ่งอ่ะยังลงมาอีก เต็มหน้ากระดานช็อตนี้สองร้อยแปดสิบ โอ้โห มาอีกไหม ไม่มาแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะ เงินรางวัลก้อนโตหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะพันหนึ่งละพันหนึ่งละเออมาอีกแล้วนะโอ้แบตสามสิบมาจัดมาจัด เออลงมาอีกตัวหนึ่งนะฮะ มาอีกแล้ว มาอีกเออช็อตนี้หนึ่งร้อยสามสิบแปดแล้วมาอีกสองตัวช็อตนี้ยังไงสามร้อยสิบห้ามาอีกตัวหนึ่งสองร้อยหกสิบเอ็ดสองร้อยแปดสิบสามตอนนี้ปลาเข้าไปคูณแปดคูณเก้าแล้วนะฮะ ท่านผู้ชมนะ มาต่อเนื่องเลยโอ้ยโคตรเอาเงินรางวัลก้อนเงินรางวัลซูเปอร์เมกะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทนะฮะ ท่านผู้ชมนะ เออโคตรเอาอ่ะ มาอีกแล้วนะฮะท่านผู้ชม มันมาอีกแล้วนะฮะอโอ้เต็มหน้ากระดานอย่างนี้แล้วก็ ยังไง ยังไง มาอีกสองตัว เต็มหน้ากระดานนี้ช็อตนี้หกร้อยเก้าบาท แล้วมันมาอีกแล้ว โอ้โห แต่ไม่มีตัวเชื่อมนะ ช็อตนี้เอาเรื่องเลยโอ้มันเรามีสามพัน ปดนะครับท่านผู้ชมนะโอ้มาอย่างรวดเร็ว มาอย่างรวดเร็วทันใจนะขอขอเบ็ดที่ขอเบ็ดร้อยเลยแล้วกัน ขอสักสามสิบทีนะฮะ เบ็ดร้อยสามสิบทีก็เท่าไหร่วะท่านผู้ชมสามพันแล้วนะถ้าโดนเนี่ยโอเคแต่เราไปกันดีกว่าเฮ้ยโหมาไหม มาไหม มาแล้วนะท่านผู้ชมนะ ฟรีเกมเบ็ดหนึ่งร้อยบาทกับอีกแปดหมุนฟรีนะฮะ เออ โคตรเอาแล้วมาถึงฟีเจอร์เข้ามาขนาดนี้ ยังไง มาสามตัวนะฮะยังไงครับ มีตัวเชื่อมมาไหม มานะฮะโอ้โหโอ้โห โอ้โหแย่แล้วนะท่านผู้ชมนะ ไม่เข้าให้ไม่มีเลยนะตอนนี้ เฮ้ยเออ มาให้ผมหน่อยช็อตนี้แปดร้อย เออแล้วไม่มีตัวเชื่อมนะ กดไปเลยเออกดไม่ติดโอ้โหยังไงช็อตนี้ก็ยังไม่มีนะโอ้โหมาให้ดีใจนะหรอให้ดีใจนะ ไปครับ หหนนนึึ่่งงพัร้อยสามสิบบาทนะฮะท่านผู้ชมนะมาถึงก็มาอีกแล้วนะฟีเจอร์ปืนลงมา ปืนมาอีกไหมมาอีกเท่าไหร่สสี่ร้้อยหาิบเก้าปืนลงมาอีกสองร้อยอีกเจ็ดร้อยโอ้โหมองไม่ทันแล้วฮะท่านผู้ชม รู้แค่ว่าเงินไหลอย่างเดียวตอนเนี้ยดูเอดูเอเท่าไหร่แล้วเนี่ย อีกสามตัวแล้วเป็นไงพันสี่แล้วมี หมองแทบไม่ทันนะฮะท่านผู้ชม มองแค่ตรงนี้ก็พอนะ เงินไหลก็พอนะเออดูเอลงมาอีกยี่เออโคตรแตกโคตรมาท่านผู้ชม แล้วมาอีกสองตัวแล้วยังไงอ่ะโอ้โหโคตรมา เอ้ย เอ้ยเกมบั๊กปะเนี่ย โอ้โหเงินรางวัลก้อนโตช็อตนี้ รางวัลซุปเปอร์เมกะ21,520 บาทนะท่านผู้ชม เกินไป พอแล้วดีกว่าดีกว่า พอแล้วนะฮะท่านผู้ชมแตกมาเยอะมากเลยนะผู้ชมนะ คุณเรา 300 บาทแตงหมา 25,000ก็ควรจะพอแล้วนะ ยังไงสำหรับคนที่เข้ามาดูเนี่ย อยาก ให้ผมทำคลิปไหนนะ ลองคอมเมนต์มาใต้ล่างวิดีโอนะ อยากให้ผมเล่นเกมอะไรอะ่ะ คอมเมนต์มาได้เลย เดี๋ยวผมจะทำมาให้ดูนะฮะ ท่านผู้ชมนะ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์ให้ด้วยนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะท่านผู้ชมนะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับ ยังไงวันนี้ผมขอตัวไปละ สวัสดีครับ